เคค่ะก่อนอื่นเล็กก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักปันสุภุสคนเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็อยู่กับหนูนะในช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะโอเคเอามา 36 บาทเนาะค่ะมื้อนี้36 บาทเดี๋ยวหนูนะเล่นเอ่อเป็น 10%คือเก้าก็แล้วกันเนาะไปขออนุญาตปรับใหม่กันก่อนเนาะค่ะ36ก็เป็น 3 บาทเนาะอ่ะใส่เทอร์โบเนาะค่ะไปคดไปเรื่อยๆเนาะค่ะมื้อนี้สำหรับเวลาที่ใส่เลนมื้อนี้เนาะค่ะโอเคสำหรับเวลาที่ไส้เลนมื่อนี้ก็คือ ี่ทุ่มแล้วค่ะ เออ มาสี่ทุ่มเป็นยังไงมาร้องเบิงกะไม่ค่อยแน่ใจปันไหนแล้วค่ะ เพราะว่าหนูนะเล่นก้อนหนานี้มาแล้ว ไปเล่นพี่จีมาแล้วค่ะ กะถือว่าโอเคเลยสำหรับเกมพี่จีเกมไม่เกมเสือแล้วค่ะแต่กะว่าท่านเอามาเล่นให้เบิงงดอก เพราะว่าท่านได้หาสูตรหายอย่างเลย โอเค ค่อยๆกดไปเนาะค่ะ แจกกันมาเนาะเมื่อกี้ โอเคยี่สิบี่บาทค่ะห้าสิบเอ็ดละเออสามบาท สวยมาอีกสามบาทค่ะทอดหกสิบบาทเขาสิบปรับไม่เนาะค่ะโอเคหาสิบสี่ละไป ขาดอีกนิดขาดอีกนิดเดียวโอ้โหโอ้โห โอ้โห เออมาสามสิบสามบาท สวยงาม โอ้โหแจกกันอีกโอเคค่ะ ได้บิ๊กวินเนาะค่ะ บิ๊กวินแตกได้มา 34 บาทเนาะค่ะ อ่ะ34 บาทเป็น 73ปั๊บไม่เลยค่ะทำไปเป็น 6 บาทเนาะ โอเค ค่อยเล่นไป เออ 4 บาทสำหรับผู้ใดที่บ้านในเขากุ้มเทเลแกรมเนาะค่ะนุนากะแนะนำว่า ให้เขากุ้มเนาะ สามารถกดเขากุ้มได้เนาะค่ะที่ ลิงก์ใต้คลิปข้างล่างเลยเนาะเขากัดสิมาร่วมสนุกกันมาจอยมาอย่างกันเนาะค่ะ โอเคมาอีกหาสิบบาทเฮ้ยโอ้โหเกือบหมดแล้วเหลือยี่สิบเจ็ดบาทคือมาหาสิบคืนเนาะไปกะยังดีกว่าบ่ได้เลย ลิงเขากุ้มเทเลแกรมเออปักมุดไว้ให้แล้วกดอ่านเพิ่มเติมเอาเนาะค่ะ แล้วก็จ้งไปกดเอาข้างล่างเนาะโอเคค่ะ แถวนึงอุ้ยบ่ฮอดว่ะโอ้โหไลน์มันตกก็ได้ ได้เป็นซีช่องแล้วค่ะ โอ้โหเออมาหกบาทค่ะ แจกันสวยโอ้โหแถวนึงมา เสียดายโล่ว่ะ มักตกแบบซีนะ สภาพ เออสองบาท โล่ค่ะ ดับฟันมา สวยได้ไว้ค่ะ โอเคอังุนโอ้โห ขาดอีกั้งเดียวของฟีสิปิน เออหกบาท โอเค สวย36บาทค่ะ แจกันรู้สึกว่ามันแตกไม่ค่อยแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปันไดไหมมันแบบมันเรื่อยๆอยู่นะ แต่มันแตกหน่อยเนาะ บ่คือเมื่อวานอะเออ สวยอังุนค่ะ ลายนี้บ่ได้ลายมันแบบบ่บ่ มีลายที่มันไปต่อได้เนาะค่ะ เออ แถวนึงแจกันค่ะสวยโอ้โหฮามุโโลขังทึงกับองุ่นล็อกสองแม่งสลับกันได้นะ แถวนึงมันมากตกุกสีละ เอาุ่นมาสวยนาวันเออ นั่นละแถวนึงโอ้โหสี่สิบแปดบาท ได้อยู่บิ๊กมินแตกค่ะหกสิบบาทมาขออนุญาตปรับไปกันเลยเนาะค่ะ โอเคไส้ชิมาบาทนะคะต่ยังอยู่ในถูก10%อยู่15%ก็โอเคอยู่นะ แต่มันต้องเลือกเวลาเล่นดีๆอีหลีอ่ะถ้าสมมติแบบบอเขาบ่ถึงช่วงบ่โตแท้ๆโอเค คอมโบ 3 อีกเทียนึง สวยค่ะ คอมโบ 4 มา โอเคหนูนะได้เข่าฟรีสปินซีข้างแล้วนะคะตอนนี้สะสมด้วยที่หาสิบบาทนะคะได้เข่าซีข้างโอเคเออ แจกันโอ้โหเต็มแถวมา 40 บาท สวยงามค่ะฟีสปินอีก 3 ครั้ง โอเค ขอแถวนึงอีกรอบนึงวะโอ้โหเออ องุ่นสวยแจกันลายบ่ได้วะ รุ่นไปกับซ้ำนั่นล่ะ โอเค หนูน้าบวกมา125 บาทเนาะค่ะ ขาดอีก 40 บาทเนาะ ดาบขวานตกลงมาได้ค่ะ ขอแจกัน เออ แจกันสวยงามอีกเที่ยนึงโอ้โหฮาโลเป็นมังเอ้ยฮาโลเป็นสิงโต ได้เป็นคอมโบซีนะในของฟรีสปิน เออหาสิบบาท โอเคขาดอีกสิบบาทค่ะ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ เน้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะ หาบาท โลค่ะ อเค ขึ้นขึ้นลงลงว่ะ ไม่ค่อยไปใส่ยาเตียโนเวลาเนี่ยเออ สิบห้าบาท โอเคค่ะ เดี๋ยวลูนักอะขอฝากไว้น้ำแนนอกับช่องรักปันสล็อตเนาะคะ่ะ หากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หนูนะน้ำแนนเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมโอ้โหีสิบห้าบาทมา ได้ปั๊มไม่ของจริงละ เป็น30 บาทแล้วค่ะ ค่อยๆเล่นไปหนูนะว่ามันไม่ค่อยเข่าบันไดม่ช่วงเวลานี่เออสองแถวสามแถว โอ้โหสองร้อยบาทเลย เมื่อกี้ห้าฮาเบอร์ว่าผิดจะเป็นแจกันสองแถวแล้วก็องุ่นอีกแถวนึงแล้วค่ะ สวยมงคุณมาลายไม่ได้อีก โอ้สภาพ โอเค ี้กับว่าพอยากใส่เสียงบันไดเนาะค่ะ เพราะว่าเจ็บคออยู่ อากาศเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวไปไข่ซิโุเป็นไข่ เออมา 20 บาทอางุนค่ะ สวย โอ้โหลงัดับขวาน เออ มา 10 บาท เออ 20แจกันสวย ค่อยๆ เล่นไปเนาะค่ะ เบิ้งหัวก็หอดซีลอยหนึ่งเล่นไปเรื่อยๆ เนาะคะ่ะสำหรับเกมโลมาก็ต้องใจห่อนกับมันเนาะที่จริงหนูนะอยากมีเวลาเล่นแบบจักชั่วโมงสองชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะกับเกมโลมาาว่ามันเป็นเกมที่ต้องใส่เวลาเล่นแบบใจเย็นๆไปค่อยๆหมุนไปค่อยๆไต่ไปเนาะคะ่ะ สำหรับผู้ใดที่นี่ทุนหน่อยนี่นูนะแนะนำว่าเป็นเกมโรมาดีที่สุดนะคะมันเป็นเกมที่ใส่ทุนหน่อยเราก็ไตง่ายที่สุดในบรรดาพวกแบบสำหรับที่อยแับตีเลยเนาะเออหาสิบบาทกะสิได้ปรับใหม่ละไป ค่อยๆไตไปค่อยอีหลิมือนี่ค่อยๆไตอีหลิไม่ค่อยไปใส่เลยว่ะเออยี่สิบบาท ังวะ โอ้โห ไลค์ก็ไม่ได้อีก เออยี่สิบบาท โอ้โหเมื่อวะขืนลงขืนลงยุงซีบ่ไปใส่ยาเทียอ่ะยี่สิบบาท สวยค่ะ คอมโบซีมา โอเค ตอนนี้หนูนะได้เข่าฟรีสปินแล้วนะคะฟรีสปินซีข้างเนาะ จะหอดหกลอยปะเนี่ย มือนี้มันสีได้บ่เนี่ย เออ ไม่มีสิบหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเล่นอีกว่ะอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเล่นทามันบ่เขาอีหลีสวย โอเคค่ะขาดอีกยี่สิบบาท อีกยี่สิบบาทได้ปรับไหมเนาะ โอเค เออสิบบาทเมื่อว่าขึ้นขึ้นลงลง กดมาแล้วก็ได้อ่ากลับคืนมาซ้ำทุนแล้วค่ะก็คือจังวนอยู่ของเก่าอะล่ะ เออโอ้โหแถวหนึ่งมาขอบคุณหลายๆ มาร้อยห้าสิบบาท เออได้อยู่โอเคปรับใหม่ก็ไดค่ะ เป็น 60 บาทไปค่ะ เออ80บาทเออบางเวลานี่เขาไม่หน่อย บางเวลาเขาไม่หลายเนาะค่ะก็อยากให้ร้องเออคนว่าอย่างอะร้องปรับเวลาเรื่อยๆ ค สมมุติว่าตอนเนี้ยอาจจะเข่าเป็นไม่หนัก อีกเวลานึงอาจจะเข่าเป็นไม่ไม่ไม่ไม่ตั้มแบบซี่กับนี้แล้วค่ะ สี่ร้อยบาทฟิสิปินอีกขาเทียมาขอให้มันแบบครบพันหาในรอบเดียวเลยเดี๋ยวบอขอร้องล่ะ เออยี่สิบบาท โอเคอีกยี่สิบค่ะ แทบสิบบ่ได้เลยนะ เออ แทบสิบบ่ได้เลย หนึ่งพันยี่สิบบาทเนาะค่ะ เอาจังไหนดี ไปไปต่อกันแล้วกันเนาะค่ะ เพราะว่ามันหนักเกียดเกินอะมันแตกแบบไม่ค่อยแตกเป็นไหนอะเออร้อยสี่สิบบาทค่ะลินเกือบพันกัน โอเคสี่สิบบาทดูนะว่าเวลานี้ไม่ค่อยดีเป็นไหนเนาะ สำหรับผู้ใดที่เล่นกะขอเป็นแบบ โอ้โห820 บาทร้องเลี่ยงเป็นเวลาอื่นๆ เนาะค่ะ ไม่ตำตำบ่ค่อยเข่าเป็นไหนเนี่ยเพิ่งมาแตกบิ๊กวิน860 บาท เนาะค่ะพันเจ็ดละไปปรับเป็นร้อยหาสิบสูงมันได้จักหน่อย พอสองพันเราเซาเลยเนาะค่ะ น่าจะไปได้บ่ไก่เดี๋ยวมันที่ใส่เวลาโดนห้าสิลินเอ่อแนะนำว่าต้องมีเวลาให้วันนี้หลีเนาะเออ โอเคแถวนึงค่ะ สวยฟีสปินหาข้างค่ะ ในฟีสปินหาข้างเนาะรอบนี้ ออกฟีสปินนี่หนูนะขอเซาเนาะค่ะเมื่อวะโอ้โห ได้มาลอยนึง โอ้โหลอยนึง แตกบ่ค่อยดีปันไดบ่ค่อยแบบ ว้าวบ่อีอยางเลย 2,310 บาทเนาะค่ะเออ หรับนูนาคิดว่าไปเล่นย้ำเศร้าดีกว่า อันนี้ลองมาเล่นแบบ อันนี้เบิ้งเนาะทดสอบเบิ้งเนาะโอเค เดี๋ยวจังไรเมื่อนี้นูนากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้หนูนาน้ำแน่เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากุ้มเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะเออทรงนี้ กิจกรรมให้เล่นกันซุมือเนาะกะเข่ามาร่วมสนุกกันได้เลยแต่รอบกะแจกหลายเนาะค่ะแต่ละรอบเนาะโอเค เดี๋ยวเรื่องไนมื้อนี้ลูนะกะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ